สำหรับประโยค Bapak Philippe Ledoux แปลว่า คุณฟิลิปเลอดู ครับ สำหรับประโยค Mohon ditunggu sebentar ya Pak แปลว่าการุณารอสักครู่หนึ่งครับคำว่า Mohon แปลว่าโปรดการุณาคำว่า ditunggu แปลว่า รอคำว่า sebentar แปลว่า ชั่วครู่